มันเกิดขึ้นจริงๆมันเกิดก่อนที่ผมจะเกิดเกิดมาณก็ห้งหกสิบปีได้แล้วครับ อืม คือว่าบ้านผมอยู่บุรีรัมย์เนาะบุรีรัมย์อ่ะ เวลาช่วงเวลาที่หน้ามันมีฝนมันก็มีน้ำดีอะครับ ครับพืชพันธุ์อาหารก็สมบูรณ์ แต่พอถึงเวลาหน้าแล้วคุณดีอืมมันก็จะแรงแบบแรงจริง ๆเลยนะแรงแบบสุด ๆ อ่ะ ครับ มองไปทางไหนก็หาน้ำไม่ค่อยมีดินก็แตกระแหง ยิ่งแถวบ้านผม คือตอนนั้นเขายังไม่มีเกี่ยวกับตามชนประทานเท่าไหร่ไงครับตัเก็บน้ำก็ยังไม่ได้พอถึงหน้าแรงนี่ก็คือว่า น้ำห้วยนี่ก็แบบแห้งไปเลย น้ำบึงนี่ก็แบบลดจนเหลือแค่แบบก้นบ่อก้นบึงแล้ว มันน้ำมันขุ่นอ่ะ คือว่าคนไม่สามารถนำมาดื่มมากินได้อ่ะ อืม ให้ให้แค่ว่าเป็นพวกบัวปลายไปลงกินน้ำลงแต่เฉยอะไรเงี้ยครับครับนี้ก็คนในหมู่บ้านเขาก็เลยตัดสินใจรวมตัวกันประชุมกันว่าเออทำไงดีเวลาพอติ่งหน้าแล้งเนี่ยเราจะมีน้ำกินน้ำใช้กัน อืมเพราะว่าคนสมัยโบราณก็คือหน้าแล้งเขาจะไปหาตักน้ำบ่อกันไงครับคุณดีครับนี้บางทีด้วยความที่บ่อมันบ่อเล็กๆอะ ตาน้ำกับมันน้ำจะไหลมัน มันจะท้อ้คนในหมู่บ้านกินมันมันยากนะครับ อืมอืมก็เลยประชุมกันก็เลยว่า เออมีคนเสนอความคิดว่า เออทำไมเราไม่ขุดบ่อที่ใช้เป็นบ่อสาธารณะของคนในหมู่บ้าน อืมหาที่ที่มันมีตาน้ำาแล้วก็ขุดเป็นบ่อเป็นฉากเลยอะไรเงี้ยครับเออพอมีคนเสนอว่า เออ แชรความคิดกันเลย ถามความเห็นกันเลยลงสามติคือมันใช่มันได้นี่ก็ต้องตกลงกันว่าไอ้คนที่ว่าเจ้าของที่ที่ตรงเนี้ย ต้องสละ ต้องสละให้ถ้าคุณสระตรงเนี้ยต้องเป็นสระของแข่งเป็นของหลวง อืมของสาธารณประโยชน์คือว่าห้ามห้ามว่าเป็นยึดถือเป็นทรัพย์สินของตัวเองอะไรเนี้ยครับผมถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่บ้านของตัวเอง ใช่แต่ก็คือต้องยกเป็นเป็นประโยชน์ของสาธารณประโยชน์ไปเป็นของส่วนรวม ไปอะไรเงี้ย ครับ นี่ก็ตกลงกันได้ ก็เออก็เป็นหาที่ที่มีตาน้ำก็ไปเจอที่ที่ ของเจ้าของคนนี้เจ้าของคนนี้เขาโอเคเขาตกลงให้ก็พากันคุกคือสมัยเมื่อห้าหกสิบปีก่อนคนวีมันไม่มีที่จะตามมันนอกจะเอารถไม่โรมาขุดดินขุดอะไรมันไม่ได้ อืมเพราะขุดใช้จอบใช้เสียมขุดมือกันนี่แหละ พอขุดขุดขุดขุดเป็นไซก็เจอเป็นขุดคนในหมู่บ้านก็ขุดพอขุดขุดไปได้ประมาณสักเมตรกว่าๆดีครับนะที่ที่ที่เขาให้นะครับ ปรากฏว่ามัน เจอประเภทพวกจานถ้วยชามสังคโลกคือแบบของสมัยโบราณนะครับ เป็นเศษที่มันแตกแล้วอ่ะ ครับที่พอเจอคนบุรีรัมย์มันก็คือแบบคือแต่บ้านผมมันคือเชื้อสายทางเขมรนะครับ ครับ ไปเจออะไรซึ่งเป็นของโบราณโบราณโบราณเกี่ยวกับหลายร้อยปีเนี่ยเราก็เลยหยุดก่อนหยุดการขุดแล้วก็มาศึกษากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาพวกเศษที่ขุดได้ขึ้นมาข้างบนเลย เนี่ยแล้วก็ทำพิธีไหว้ขอประมาเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปก่อนก็คือไม่ขุดต่อ อืม นี่คือนั้นก็คืออ่าแต่เชือกครับแต่เป็น หมอทำประจำหมู่บ้านผมอะอืมหมอปั่นก็มีผู้ชายร่างสูงใหญ่ใส่เครื่ององค์แต่งกายชุดเหมือนคล้ายๆเป็นเจ้าคนในคนอ่ะ เหมือนเป็นคล้ายๆพระราชาครับ ครับ เขามาเข้าปั่นแล้วเขาบอกว่าเขาจะขุดที่ตรงนี้เป็นสาน้ำอ่ะเขาให้ขุดขุดได้ แต่เขาขออย่างเดียวคือ เวลาจะใช้น้ำใช้อะไร อ่ะ ให้ตักขึ้นมาอ่า ในตัก ขึ้นมาใช้ห้ามลงไปในตักห้ามใครมาหาปลามาจับจัดน้ำในบริเวณนั้น ครับ ห้ามเอาวัวควายลงไป ครับพอเช้ามาตาเชื่อที่เป็นหมอทำแกมาเล่าผู้ใหญ่แสงฟังแล้วผู้ใหญ่แสาได้ยินก็ โอเคก็ทำพิธีขอเพื่อจะขุดต่อ แล้วก็บอกกับชาวบ้านคือชาวบ้าน โอเคอยู่แล้ว ยังไงขอแค่เขามีน้ำกินน้ำใช้เขาโอเคเขาไม่ ไม่นั่นอีกแล้ว ก็ขุดบ่อขุดอะไรจนเสร็จครับ อืม ก็ได้ ได้ทำตามต้องการแล้วก็ขุดเสร็จปั๊บเขาก็ทำพิธีตั้งศาลเพราะว่าเออจากฝันเนี่ยเขาคิดว่าไอ้ตรงนี้ได้เป็น อะไรเกี่ยวกับเมืองโบราณหรืออะไรนี่แหละ ก็ตั้งศาลตั้งอะไรไว้ครับ แล้วที่ทุกคนจะรู้กันก็คือศาลเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเป็นศาลของสาธารณะไงครับคุณดีครับ ทุกคนในหมู่บ้านจะเรียกกันว่าศาลหลวงอืม องตาสหลวงก็คือเป็นของหลวงอะของทุกคนเนี่ยใช้กันอืมแล้วก็ก็คือทำตามข้อตกลงทุกอย่างก็คือ จะใช้น้ำก็คือองตักเอาห้ามลงไปตักไปเอาอะไรมาตักอืมแล้วก็ห้ามหาตักน้ำตรงบริเวณนั้น ห้ามบัวปลายอะไร ห้ามให้เราตัดอะไรก็แต่ละอย่างลงไปในสระน้ำไปใช้น้ำกันมา แต่ตั้งแต่พอขุดสระ นี้ขึ้นมาครับคุณดี มันมีเรื่องแปลกประหลาดอยู่เรื่องอคืนก่อนวันเข้าพรรษาครับ ครับกลางดึกทุกคืน จะได้ยินเสียงมโหรีตีพาดดังทั่วหมู่บ้าน โดยที่เราไม่รู้ว่า เสียงนี้มาจากที่ไหน ครับ อนเสียนท้ายแบบเหมือนมโหรีวิมหอรสพไปที่ใดสักแห่งโดยที่แปลกมาก มันจะดังทุกคืนก่อนมันเข้าพรรษานี้พออเรื่องราวต่อไปผมจะเล่าคือ ตอนที่ผมมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้นะครับพอผมมาอยู่ในบ้านได้ตอนนั้นเราก็มาณหกขวบตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่มันก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นคือว่าตาอ้วงครับผมแกเป็นคน ในหมู่บ้านเนี่ยแต่ด้วยความที่ว่าบ้านแกจะไปปลูกบ้านไว้ริมบึงของหมู่บ้านผมครับคือว่าแกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไกไรเนาะก็เลยต้องปลูกกระต๊อบไว้ริมบึงครับ และแกเป็นคนที่เล่าครับแกต้องดื่มต้องไรเสร็จแล้วก็ก็กลับไปนอนแกก็ปั่นจักรยานไปพอปั่นจักรยานไปสักพักปรากฏว่า ข้างหน้าแกจะเห็นเหมือนมีคน เหมือนมีขบวนอะไรสักอย่างครับคุณบีคนประมาณสักสามสี่ห้าสิบคนได้ ครับ ตั้งขบวนอยู่หน้าแกครับจนตอนนั้นแกก็แปลกใจแกไม่ได้พูดอะไรแกไม่ถามอะไรแกก็เออลงจากจักรยานแล้วแกก็จูงจักรยานตามขบวนนั้นไป ก็เห็นขบวนนั้น ก็เหมือนกำลังตาตลำมีคนลำมีคนแห่ มีคนหามอะไรไปอ่ะ อืมแต่แต่คือเหมือน คนพวกนั้นอ่ะไม่ได้สนใจตะอ้วงเลยเหมือนเขาก็ทำอะไรของเขาไปเรื่อยๆตะอ้วงไปจูงจักรยานตาม ขบวนแห่ไปไปไปไป ขบวนแห่ก็แห่นำนำไป็ไปถึงป่าหลวงครับ ครับคีปรากฏว่าหัวขบวนค่อยๆลำหักเลี้ยวเข้าไปในสระพอหักเลี้ยวเข้าไปในสระแล้วก็ค่อยๆลงเข้าไปในสระ ทีละคนสองคนสามคน ลงไปเรื่อยๆๆจนทั้งขบวนนั้นหายไปลงไปในสระน้ำหมดทุกคน ใช่ครับเออเฮ้ย ลงไปในสระน้ำหมดคือตอนนั้นจะอ้วงจะ เห็นก็ตกใจก็คือจะเหมือนต้าจะสั่งเมาเลยจะจะยี่ตามอง ก็คือบริเวณนั้นเงียบหมดไม่มีอะไรเลย แล้วมันเป็นไปได้ไงที่ว่าคนสามสี่สิบคนมันจะหายไปต่อหน้าต่อตาไปอ่ะ พี่วุฒิผมรู้สึกกับคนแก๊งนี้ว่าน่าจะเป็นคนพวกเมืองบางบทเมืองรับแลว่ะ พฤติกรรมดูใช่จังเลยอ่ะตอนนั้นตังต่อ อ่าอ่าอ่านี่ก็เออตะอ่วงเลยก แต่แล้วแบบร้องเอะวุ่นวายผี่ลอกแล้วก็เข้าบ้านไปแล้วเช้ามาก็เป็นที่โจดขานกันมีมีออกพอออเด็กตาวแล้วว่า สะอ้วงเจอผีรลอกก็กูก็เห็นขบวนแห่แล้วพากันล้ำแห่่อยู่ดีๆแล้วก็หายไปในสระหลวง เออ เพราะมันจะมีแบ่งแบ่งกันนะครับ ว่าไอ้คนเชื่อก็เชื่อ ว่าสระหลวงมันมีอาถรรพ์เขาก็คิดว่าเป็นน่าจะ ต่าหลวงน่าจะเป็นเมืองอีกมิติหนึ่งก็คือ เมืองรับรับแลเมืองบาหมด ที่คุณมีพูดแหละครับ แต่อีกส่วนหนึ่งก็ไม่เชื่อเขาบอกว่าตะอ้วงเป็นคนขี้เมาโม้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคงจะเมาเห็นภาพหลอนอะไรเงี้ยครับผมไม่เชื่อกันต่มันจะมีก็ก็ตกเปลี่ยนกันไปนี่ก็ผ่านหลังจากนั้นมาได้ประมาณสองปีตอนนั้นผมก็แปลกปวด ก็คือไอ้งตรงที่สารหลวงครับ ผมมันก็จะมีเป็นที่นาที่ไร่ของคนที่มันมีพื้นที่ติดกันนะครับ นาตรงที่ติดกับสารหลวงตรงนั้นก็เป็นนาของนาไฮนาไฮแล้วก็ทำงานทำนาปกติแต่ปรากฏว่ามาจะมาวันหนึ่งผมได้ข่าวว่านาไฮอ่ะแกไปเจอกับไหาโบราณครับ ครับอีม จะได้หายโบราณมา แล้วก็มาที่บ้านด้วยความที่บ้านของน้าไอกับผมเนี่ยก็ไม่ห่างกันมากไปดูหายโบราณเป็นอย่างนี้นะน่มันสวยนะผมมาตั้งไว้ที่บ้าน แล้วมีจุดคงจุดทูบไว้เหมือนเขาไหว้บูชาครับนี่ก็ พอผ่านมาอีกวันปรากฏว่า หลังจากน้าไอพบหายอันแรกพออีกวันมาตุกตอนเย็นปรากฏว่า ผมได้ยินว่า เออหน้าไฮถูกปีเข้าครับผมทีนี้ผมก็ไปดู เออปรากฏว่าคือหน้าไฮอ่ะเป็นเป็นคนตัวคนเดียวครับผมผู้ชาย แต่แกก็ร่างร่างใหญ่อยู่นะ แต่สิ่งที่ผมเห็นคือ คนที่ว่าตัวใหญ่พอๆกับแกผู้ชายครับสิบกว่าคนน่ะ ครับจับแกไม่อยู่อเออไปเหวี่ยงกระเด็นหมดเลยนะเออ คือตอนนั้นเหมือนแกคุ้มข้างจะเวี่ยงประเด็นแต่ใครจะมาจับแกยังไงจับไม่อยู่ เหมือนบางทีมากดสิบคนกด แกก็เวี่ยงทีเดียวก็หลุดเนี่ยเขาว่า เออนายโดนผิดเข้าแล้ว ทำไงก็ไม่ได้จับก็ไม่อยู่ ก็ไปตามไปเชิดมาหมอทำพอไปเชิดมาถึงแกก็มาทำความเคารพคือแกเห็นแกรู้แล้วแกก็มาทำความเคารพแกบอกว่า เออ านพ่อเจ้าที่พ่อปู่เจ้าที่เออมีเงินอะไรถ้าลูกหลานมันทำผิดอะไรก็ให้บอกมาอะไรเงี้ยแต่ทำไรลูกหลานมันเลย ไอ้ไฮมันก็เป็นคนดี คนทำมาหาเลี้ยงชีพอะไรเงี้ยต้องการอะไรก็บอกกับผมเดี๋ยวผมจะให้คุณจะจัดมามาให้อะไรเงี้ยพอพูดแค่นั้น แหละ นี้ก็ต้องแบบสงบนิ้งแล้วบอกเออ ก็ไปจัดนะมีเรามีไก่ต้มมีเหล้าขาวมีอะไรมาถึงมาให้กวกินกินแบบคือต้องบอกนะคุณวีนะไฮแกเป็นคนไม่กินเหล้านะครับ ครับแต่นี่ก็คือพอหลังจากที่ไปไปเชิดมาทำพิธีอะไรเสร็จก็คือเหมือนนะไฮแกเอาเหล้าขาวขวดใหญ่อ่ะมีสิบลิตรครับกระดกกินกุ๊บกุ๊บกุ๊บกุ๊บหมด กินไก่กินอะไรเหมือนแบบคนหิวอ่ะ ครับ แล้วจะบอกว่าเออ แกเป็นเจ้าของที่ตรงนั้นแหละเออจะเห็นว่านาไฮเป็นคนดีคือก่อนจะทำนาทำสวนทำไร่อะไรตรงนั้นน่ะนาไฮจะจะกินข้าวกินปลาก็เหมือนมาเส้นไหว้แกตลอด อืม แกก็ปรึกษาว่าเออเห็นนาไฮเรื่องรวยสักทีอะไรเนี่ยก็เออให้ของก็คือให้ไหมาใบนึงครับผมคิดว่านาไฮเป็นคนดีน่าจะอะไรได้พอให้ปั๊บ นายชายเอามา นี่แกก็เข้าฝันอีกว่าไห่เนี่ยมันเป็นไห่คู่มันมีอีกใบหนึ่งให้นาไห่ไปเอา ไห่ใบมา แต่ห้ามบอกใครครับ นี่พอนยไห่กนายไห่แกฝันนะด้วยความที่แกกลัวแกไปเล่าบอกเมียแกเมียแกก็ไปเล่าบอกคนทั่วไปทำให้เหมือนเจ้าของไห่เนี่ยเขาโกรธเขาเลยมามา เหมือนบ้าสั่งสอนนะใครอ่ะอ่าครับ นี่ก็เลยเออ อืมนาเชิดแกก็เลยขอเข้ามาอะไรไงก็ขอปล่อยลูกไปหลานไปเจ้าพี่เจ้าของไหนเขาก็ปล่อยไป แต่หลังจากเหตุการณ์เนี้ยครับ ทำให้มีคนรู้ว่า เออที่ตรงสระหลวงมันมีเป็นที่โบราณแม้จะมีของโบราณอีกเยอะอืมมันก็มีพวกนักล่าของโบราณ ที่จะไปเอามาขายครับ อ่า ก็พากันไปหา แต่ปรากฏว่าแต่ละคนไปหาเจอดีกันทั้งนั้นเลยไม่มีใครหาอะไรได้สักอย่าง เออ ครับนี่พอหลังจากผ่านเรื่องนะไฮไปได้ประมาณสักปีหนึ่งครับ ครับ ก็ อันนี้ก็เป็นนักศักดิ์ครับเป็นพ่อของเพื่อนผมอืม คือนะต้องบอกว่านักศักดิ์แกเป็นคนแรงๆเป็นคนนักเลงคือแกไม่ค่อยกลัวใคร ครับแล้วปีช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าแรงครับผม นะ จากแกมีวัวอยู่สามตัวครับตอนนั้นแกก็จะก่อนแกจะกลับบ้านแกจะไล่วัวไปหากินน้ำกินท่าก็คือว่า มันต้องผ่านป่าหลวงไงเพื่อที่จะไปกินน้ำที่บึงนะครับผมแล้วนั้น แกนึกแกนึกยังไงไม่รู้ครับแกไล่วัวแกให้ไปลงไปกินน้ำในสระหลวง โดยที่ว่าสระหลวงไปบึงอ่ะประมาณสองร้อยเมตร เออ แต่แกไม่ไล่วัวไปไปบึงแกเอาวัวแกลงที่สระหลวงคือชาวบ้านเห็นมันก็พยายามพยายามกันคัดขานว่าเฮ้ยไปทำอย่างนี้ได้ไง ไม่ใช่เขาชาวบ้านเขาไม่ทำกันทำไมมึงกล้าทำอะไรเงี้ยแกพูดว่าแกจะทำใครจะทำไมใครจะกล้าทำอะไรก็เลยด้วยความที่ว่าเขากลัวว่านักสัตว์เป็นนักเลงครับ เขาก็ชาวบ้านเขาไม่กล้าว่าเลยเขาก็ปล่อยไป ครับแล้วสักก็เออเอาวัวกินน้ำกินท่าเสร็จก็เอาวัวกลับเข้าคอกแต่พอเช้ามามันดันมีเรื่องเกิดขึ้นครับมีปรากฏว่าวัวของนักสัตว์ทั้งสามตัว ตายแบบไม่รู้สาเหตุครับฮัลโหลครับ ครับได้ยินอยู่ครับ คือตายแบบไม่รู้สาเหตุคือเลยตายในสภาพที่ว่าน้ำลายปูมปากของ้วสามตัวนีทีนี้ก็มาดูกันว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นตุ๊กวัวไม่ได้ไปกินอะไรเลยแต่ชาวบ้านเขาก็รู้แล้วว่าเออเนี่ยเขาห้ามแล้วไม่ให้ลงไปในสระหลวงเราวัวไปในสระหลวงก็เหมือนคล้ายๆว่าจะขอส่งเขาเขาสั่งสอนอะไรเนี่ยครับผมพอหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านได้ประมาณสักสี่ห้าวันเนี่ย ทีวีครับปรากฏว่าวันนั้นอะหลังที่พวกผมก็เล่นกันตามภาษาปกติเด็กอะแล้วอยู่ๆก็ได้ยินคนโตเขาพูดว่าน้อสักอยู่ไปเป็นไรไม่รู้ไปนั่งกินเหล้าอยู่ดีแล้วก็หงายท้องไปแล้วก็เสียชีวิตเลยอะไรเงี้ยครับผมครับ อยู่ที่บ้านแต่ก็ผมก็ไปดูเราก็วิ่งไปดูก็เห็นเหมือนว่าแกนอนหงาย หลายหลังหลายท้องอยู่ที่ว่าดูที่ว่าคือมีญาติแกปกครองไว้แต่ที่ตอนนั้นนะตัดแกตายแล้วเสียชีวิตแล้ว แต่มันแปลกอย่างหนึ่งคุณวี คือบ้านของนักศักกับบ้านผม มันไม่ได้ห่างกันเลยวิ่งแป๊บเดียวอึดใจเดียวก็ถึงนะครับ ครับ แล้วคือเหมือนแกเพิ่งเสีย แต่คนเพิ่งเสียชีวิตนะครับคุณวีมันน่าแปลกไหมที่ว่า นิ้วมือนิ้วเท้าอ่ะมันขึ้นม่วง เพิ่งจะเสียชีวิตได้แป๊บเดียวเหรอพี่ ใช่ครับเสียชีวิตได้ไม่ถึงสองนาทีสามนาทีเนี่ยเตรงปลายนิ้ว นิ้วมือนิ้วเท้า ตรงเล็บแบบมันขึ้นเป็นม่วงสีม่วงค้ำอ่ะ เออ มันเร็วไปไหมอ่ะ ใช่เออมากแปลกมันเร็วมากครับนี่ก็เออแต่ไม่ว่าแต่พวกผมเราญาติพี่น้องเขาก็ไม่ยังแปลกใจว่าทำไมเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ นี้พอหลังจากทำพิธีอะไรชาวพนักกิจงานศพแล้วสั์ผ่านไปได้ประมาณสามสี่วัน ปรากฏว่าเมียของน้าน้าศักดิ์อ่ะแกก็มาบอก แม่แกว่าเออน้าศักดิ์มาเข้าฝันว่าน้าศักดิ์แกหนาว ครับ็นหนาวแกหิว อืมแกอยู่ในที่ที่ว่า มันอากาศเย็นมันหนาวโดนคนจับขังไว้ อืมผมก็อยู่ใต้น้ำ มีไปไปขอเมียนะตักไปคุยกับแม่เขาเขาก็เลยเลยไปปรึกษาหลวงปู่ อาจารย์ที่เขานับถือหลวงปู่ท่านนี้ก็นั่งชาพระดูคือคือบอกว่าดวงวิญญาณของนักตักอ่ะถูกขังไว้อยู่ที่สระหลวงครับผมก็เลยไปทำพิธีเจาดนวงวิญญาณออกนี่ก็สงสัยว่าทำไมดวงวิญญาณของนักตักถึงไปอยู่ที่สระหลวงได้ ครับ ขาปรากฏว่าพอแม่ของนักศักดิ์กับเมียของนักศักดิ์เขานิมนต์หลวงปู่ให้มาช่วยอัญเชิญดวงวิญญาณของนักศักดิ์ออกจากศาลหรือเปล่าครับปรากฏว่า ทุกคนสิ่งที่ทุกคนไปเห็นคือ ตอนที่เขาพูดศาลหลวงใหม่ๆอะอะไรเสร็จใช่ไหมครับ ดีเขาได้มีการตั้งศาลขึ้นครับ ครับ แต่ปรากฏว่าพอตอนที่ทุกคนไปอัญเชิญวิญญาณของนักศักดิ์ปรากฏว่าศาลหลังเนี่ย มันพังไปแล้วครับ อืม มีหลวงปู่ที่แกมาทำพิธีเชิญยาณแกก็เลยบอกว่า สาเหตุที่ศาลหลังนี้พังเป็นฝีมือของนักศักดิ์อืม ครับนักศักดิ์กาปวดแทนที่ว่าเหมือนคล้ายๆว่าเจ้าพี่ในศาลเนี่ย ทำให้วัวแกตายแกก็เลยมารื้อศาลพังศาลศาลเนี่ยแต่ก็ไม่ไม่พอแค่นั้นนะครับแกก็เยี่ยวใส่ ไปลงไปในน้ำในตักอีก ทำให้เจ้าที่ในศาลเขาโกรธแค้นเขาเลยมาเอาดวงวิญญาณแล้วสับปลาแล้วต้องมาขังไว้ อืมนี่กหลวงปู่ก็เลยทั้นใจทำวิธี ช่วยเอาดวงวิญญาณของนักสักออก ทีนี้พอหลังจากเหตุการณ์เนี่ย ทำให้เป็นเป็นที่โจทย์กันว่าศาลหลวงศาลเนี่ยมันมีอาถรรพ์มีความเพียนทำให้ทุกคนคนในหมู่บ้านก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรแบบคือทำอะไรผิด คุยง่ายแทบจะไม่มีใครกล้าจะมาใช้น้ำมาใช้อะไรในสายเนี้ยเพราะกลัวกัน กลายเป็นกลัวไปเลยทีเนี้ยฮะ ครับ กลัวทำผิดผิดนั่นผิดนี่มันถึงชีวิตเลยอะไรอย่างเงี้ย เออใช่นี่พอถึงคราวผมอายุได้ประมาณสักสิบขวบครับวันนั้นคือผมมีพี่ชายลูกพี่ลูกน้องผมคนหนึ่งครับคุณวีชื่อว่าเจ้าตาหุยครับครับ ี่วเองผมก็เป็นคนตัวแสบเลยแหละ แล้ววันนั้นก็คือว่าไปตักเบ็ดกันก็ตักเบ็ดไปทั่วจนไปถึงแถวรอบใกล้ๆนาไปตามที่นาของศาลหลวงอ่ะ อืมพอปักปักไปปักมามันตักครบแล้วเบ็ดมันยังยังตักไม่เสร็จมันยังเหลืออยู่สี่คันครับผม ผมก็ชวนพี่ชายผมว่าขอแล้วแค่นี้ตักแค่นี้ก็เยอะแล้วเดี๋ยวค่อยเรามาดูพี่ชายบอกว่าไม่ได้เบ็ดเหลือตักให้มันครบๆไป ผมก็เลยว่าเออแล้วเองจะไปปักที่ไหนครับ อยู่พี่ชายผมก็ทำท่าไปหยิบลิ้นใจแล้วบอกไปตรงนี้ ปรากฏว่ามันไปไหนหรือเปล่ามันเอาเบ็ดไปปักไว้ในสายหลวงครับผมโอ้โหเขาไม่รู้ดิมันรู้ครับ แต่มัน มันมันแสบมันดื้อเออยครับบอกไม่กลัวอ่าไงนี้เราก็ อปักอะไรเสร็จก็กลับบ้านไปแล้วพอตกกลางคืนก็พากันมาดูเบ็ดนะครับพากันมายามเบ็ดมาดูดูดูไปจนสิ่งไงเบ็ดสี่คันสุดท้ายที่ว่าอยู่ในสระหลวงอ่ะ เออผมบอกเฮ้ยไม่ต้องดูไม่ไม่เอาไม่เอากูไม่กล้ากูกลัวเออพี่ชายผมบอกไม่ไได้ไปต้องไปดูไปดูอะไรเงี้ยมันก็แบบขนาดขยอยจนผมไปจนได้ ครับ แล้วด้วยความที่สระมันเป็นสระสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับผมอ่า เด็กสี่คันมันก็ปักสี่มุมอ่ะ ครับก็แยกแยกกันคนละฝั่งสระแต่ด้วยความที่ว่าผมกลัวว่าพี่ชายผมจะแกล้งไงผมก็อยู่ตรงข้ามแต่ผมก็ส่องไฟไปทางมันอ่เออพอส่องไฟไปทางมันก็ตักผมได้ยินเสียงเหมือนมันมีเหมือนปลาตัวใหญ่เวลามัน มันในน้ำมันดังคุบครับเราก็ ส่องไปไปตามเสียงที่ว่า มันได้ยินเนี่ยก็เห็นคือเห็นเบ็ดตรงต่างไอตาคุยอ่ะอันหนึ่งอ่ะมันมีลักษณะแบบโยกเหมือนดึงเหมือนปลามันติดเบ็ดใช่ไหมครับ มันดึงเบ็ด ผมก็ส่องไฟดูก็เห็นตะคุยวิ่งรีบวิ่งไปละแล้วสักพักก็เห็นตะคุยถอนเบ็ด แล้วก็ดึงขึ้นมาพอดึงเบ็ดขึ้นมาคุยคือ มันไม่มีอะไรติดมามันเป็นเบ็ดเปล่าๆผมก็มอง ผมก็มองผมเห็นตะหุยก็ยกเบ็ดดูเหมือนแต่อยู่ๆไอ้ตะหุยมันก็แหกปากร้องปั๊บแล้วมก็วิ่ง วิ่งไปเลยฮะเออเจออะไรอ่ะ วิ่งกลับบ้านไปผมก็ไม่รู้ตอนนั้นผมก็ตกใจอ้าวอยู่พี่ชายก็วิ่งหนีเรา แล้วเราอยู่ เออคือตอนนั้นอะอยู่ในที่ที่เรารู้ว่ามันเฮี้ยนอะเออโอ้โหผมแบบ วิ่งกลับเหมือนกันแล้วโอ้โหร้องไห้แล้วคือสรรเสริญพี่ชาย ผมไปตั้งตลอดทางครับก็ไปไปถึงบ้านก็ ปู่กับย่าก็ปลอบใจอะไรเงี้ยก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นผมก็ชี้หน้าราตะหุยใหญ่เลยบอกว่าเนี่ย มันพาไปปักเบ็ดหรือสาหลวงแล้วมันก็เออทิ้งผมมาอาเนี่ยตะหุยก็โดนสวดไหลเลยว่าเออเขาห้ามกันึงอ๋อเรื่องราวนี้ก็ผ่านไป ราไม่มีอะไรมากก็คือ ก็เลยถามตะคุยว่า วันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น ตะคุยก็บอกว่า เออ ระหว่างที่เห็นเบ็ดเหมือนมีปลากินใช่ไหมครับ ครับ มันก็ยกเบ็ดขึ้นมา ปรากฏว่าสิ่งที่ติดมากับเบ็ดไม่ใช่ปลาครับ มันคืออะไรพี่ มันเป็นอะไรก้อนกลมๆเหมือนลูกแตงโมอ่ะเอาเลย ครับ แล้วอยู่ๆมันก็เหมือนมีอะไรแดงๆขึ้นมาก็คือเหมือนเป็นลูกกระตา ออครับแต่สักพักก็เหมือนมีอะไรฉีกเหมือนเป็นปากสยายยิ้มอ่ะเออแล้วเหมือนอะไรแลบมาไม่รู้มันเลียหน้ามันแป๊บมันก็แหกปากเลยนี่ครับ ทีนี้พอหลังจากเรื่องนี้มันก็มันก็คนยิ่งก็กลัวกันใหญ่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไป อืมแล้วพอมันก็เหมือนจะคนเรามันก็แบบ มันมีกลัวไปพักๆอะครับ แล้วพอมันถึงตอนนั้นพวกผมอายุมาสักสิบสองปีได้ ปีนั้นก็เป็นช่วงที่ว่าหน้าเลิกนาหน้าอะไรแล้วคุณวีก็คือเป็นหน้าแล้งอ่ะ เป็นช่วงปิดเทอมใหญ่ครับราพากันเอาเอาวัวควายไปเลี้ยงเลี้ยงกันก็มีเป็นกลุ่มหลายคนนะครับผมอืมระหว่างเลี้ยงควายครับ ปล่อยควายกินเลยมหญ้าเลยมอะไรไป พวกเราก็มา เล่นกัน แล้วเหมือนตอนนั้นพบผมจำไม่ได้ว่าเล่นอะไรกันเล่นเหมือนเล่นตีจับเล่นไล่จับอะไรกันนี่แหละ ครับ แล้วกพักระหว่างที่เล่นอยู่เพื่อนผมคนหนึ่งชื่อว่าเจ้าจอนบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอตัวแป๊บนึง เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็เล่นไป ไปพักไอ้เจ้าจอนก็กลับมาแล้วก็มาเล่นใหม่เล่นเล่นได้สักพักไปอยู่ไอ้เจ้าจอนมันก็แบบล้มทั้งยืนอ่ะคุณวี ครับ ผมต้องยืนตึ้มไปเลย เราก็ตกใจเฮ้ยจอนเป็นไรวะันก็คือรีบวิ่งไปจับเพื่อนอะไร มันเป็นลมหรืออะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ย ไปจับไปปลุกไปอะไร แต่คือเหมือนพยายามสะกิดเหมือนพยายามเขย่าตัวเท่าไหร่มันก็ไม่รู้สึกตัวครับผม อืมอืมจนมีคนโตมาถามเกิดอะไรขึ้นก็บอกนี่เนี่ยไอ้จอนเป็นไรไม่รู้อยู่ๆมันก็หงายท้องเป็นลมไปเลยอะไรเงี้ย รีบพากันเอามันกลับบ้านพอกลับบ้านไปก็คือมันเหมือน คล้ายๆว่าเจ้าจอนมันเป็นเจ้าชายนิทราไปแล้วครับเฮ้ยพ่อกับแม่มันก็ร้องไห้กลัวลูกเป็นไรอะไรเงี้ย ครับ ก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกผมก็บอกเนี่ย เป็นอย่างนี้ยเนี่ยคือ ว่าเออก็เล่นกันอยู่ดีๆอยู่มันก็ล้มไปเลยแล้ว มันก็เป็นอย่างนี้ไปเลยอ่าพาไปโรงพยาบาลโรงาะาจก็หมอก็ช่วยอะไรคือเขาไม่รู้สาเหตุครับทีนี้พ่อแม่ก็เอากลับมาที่บ้านก็เหมือนจะทำใจแล้ว แต่อยู่เขาว่าเออหาวิธีแล้วกันก็เลยนึกขึ้นได้ว่าพ่อกับแม่ไอ้จอยจอยเขานับถือหลวงปู่อยู่ลูกหนึ่งครับ ก็เลยนิมนต์ท่านมาหลวงปู่ก็ท่านนี้ก็มาหนึ่งก็บอกว่าอืมคือตอนเนี้ยร่างกายไอ้จอนอยู่นี่แต่ดวงจิตของเจ้าจอนอ่ะ อยู่อีกมิติหนึ่งครับ เหมือนคล้ายๆว่าเขาเมื่อเจอตัวเจ้าจอนแล้วเขากำลังจะตัวเอาตัวเจ้าจอนไปอ่า นี้ เจ้าจรจะกลับมาหรือไม่มามันอยู่ที่บุญติกรรมที่เจ้าจรมันทำไว้หลวงปู่ท่านไปช่วยอยู่ ครับนี่หลวงปู่ท่านก็เออทำพิธีนั่งสมาธิก็คือช่วย ปรากฏว่าเจ้าจรมันหลับแบบเจ้าชายนิทาได้สามวันครับอืมสามวันมันก็ฟื้นอ๋อครับฟื้นมาก็ครูพ่อแม่ก็ดีใจก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็บอก บอกว่า เออ ระหว่างที่มันเล่นกับพวกผมอยู่ครับ ครับ ปรากฏว่ามันปวดฉี่โอ้โหที่มันบอกว่าเดี๋ยวขอตัวแป๊บหนึ่งมันขอไปฉี่ปรากฏว่ามันไปฉี่ตรงที่มันไปฉี่ก็ไปฉี่แถวตาหลวงนั่นแหละแล้ว มันฉี่แถวหลังตาครับอตอนแรกมันก็ไม่มีอะไรหรอกแล้วมันก็กลับมาเล่นอ่าระหว่างที่มันเล่นก่อนที่มันจะล้มอ่ะอยู่ๆมันเห็นผู้ชายร่างสูงใหญ่ครับ ครับ มาจับแขนแล้วก็ชากมันเดินตามมันไปให้มันเดินตามเขาไป ครับแล้วคือมันโดนกระชากแขนแล้วก็หันมามองก็คือเห็นว่าร่างร่างของมันร่างมันก็คือหงายท้องล้มตึงไปเลยโอ้โหคือเห็นตัวเองหงายลงไปด้วยเลยเหรอใช่ครับแล้วตัวมันก็ต้อง คือมันจะดิ้นสู้เท่าไหร่ก็ สู้แรงคนที่มากระชากดึงมันไม่ได้ เขาก็ชากดึงมันลงไปในสระน้ำะครับผมเออ คือมันลงน้ำไปมันก็แบบมันเหมือนมันกลัวจมน้ำหายใจไม่ออก แต่พอมารู้สึกตัวอีกทีมันมาอยู่ในเมืองเมืองหนึ่งที่ว่ามันอยู่ในที่ที่หนึ่งที่มันไม่คุ้นนะครับผมครับ คือทุกคนใน เมืองนี้หมู่บ้านเนี่ย แต่งตัวผิดแปลกแต่ที่เราแต่งกันครับเหมือนมันอยู่มันคุยกับใคร ก็ไม่มีใครคุยกับมันอะไรเงี้ยอืม มันก็อยู่มันก็ร้องไห้มันก็คิดถึงพ่อถึงแม่ก็ไม่เรียกทำไงมันอยู่แต่ยนมันได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเรียกมัน มีคนเรียกมันก็เดินตามเสียงเสียงนั้นมีแสงมันก็เดินเดินไปมันก็เห็นเหมือนมีแสงสว่างมันก็เลยพยายามจะเดินบอกสว่างแสงนี้ไปแต่ปรากฏว่าก่อนที่มันจะเดินไปถึงแสงสว่างมันก็ได้ยินเสียงมีคนอีอวุวายตามหลัง ก็เห็นว่ามีคนที่ว่าตอนแรกที่ว่าไม่สนใจมันอ่ะคนกลุ่มนั้นอ่ะ อยู่เขาวิ่งไล่มันก็คือบอกว่าเหมือนมันจะหนีครับก็วิ่งไล่มันมันเห็นแล้วมันก็วิ่งหนีหนีหนีไปตรงแสงสว่างหนีไปจนไปเห็นว่ามีหลวงปู่ท่านเนี้ยมายืนรอมัน แล้วก็ท่านก็พามันกลับมาครับก็เป็นหลวงปู่ท่านที่ว่าพ่อแม่เจ้าจอนนิมนต์มาครับนี่พ่อแม่เจ้าจอนก็เลยถามหลวงปู่ว่า มันเกิดอะไรขึ้น หลวงปู่ท่านก็เลยบอกว่าแต่ก่อนที่ตรงเนี้ย เป็นเมืองเมืองหนึ่งอืม แล้วก็ก่อนที่เมืองเมืองเนี้ยจะล่มสลายก็คือว่า ตอนนั้นมีข้าศึกบุกมาโจมตีก็คือทำการลบลาสู้กันมา แล้วมันถึงคราวที่ว่า เมืองเนี้ยสู้ไม่ไหว ครับ ท่านเจ้ามงก็เลยประกาศว่า เขาจะตายอยู่ในเมืองประชากรในเมืองก็ ประกาศตัวว่าจะ ขอตายร่วมตายอยู่กับท่านเจ้าเมือง ครับ ทุกคนคือว่าจะไม่หนีเมืองไม่ทิ้งเมืองไปไหนจะตาย ถ้าจะตายก็ตายเป็นผีเฝ้าเมืองเมืองเนี้ยอ่าซึ่งตอนนั้นนายเจ้าจรก็เป็นประชากรในเมืองเมืองนี้ก็คือตั้งสัตยานว่าจะตายอยู่เหมือนกันอแตพอถึงเวลารับขันปรากฏว่าเจ้าจรมันดันรักตัวกลัวตายครับมันแอบหนีรอบออกจากเมืองไปก่อน ก็เลยเหมือนเขาไปแล้วพอเหมือนก็เปลี่ยนว่ายจเกิดมาเขาก็ จนว่ามันไปเยี่ยวมาเยี่ยวที่ตรงนั้นแล้วเขาเห็น อืมเขาเลยเอากลับแล้วเขาจำได้ว่าว่ามันเป็นคนในเมืองเมืองนี้ที่ตบัดจัดครับเขาก็เลยดึงเอาดวงจิตของมันกลับ เพื่อที่จะเอามารับโทษตามอืมนี่หลวงปู่ท่านก็เลยบอกว่า คือว่าเคราะห์กรรมครั้งนี้มันยังไม่จบ ถ้าจะให้ดีคืออยากให้เจ้าจอนมันบวชเผื่อผ้าเหลืองจะได้ช่วยอะไรมันมากอะไรเงี้ยอืมแล้วตอนนั้นก็คือว่าเจ้าจอนมันก็จบป .6 แล้วไงพ่อแม่เจ้าจอนก็เลย ตัดสินใจให้เจ้าจอนบวช เรื่องราวก็มีประมาณนี้ครับคุณดีโอ้โหสะหลวงที่มันไม่ มัน มันไม่ใช่แบบที่ผมคิดเลย มันไปอีกเรื่องหนึ่งไปอีก อีก อีกเลเวลหนึ่งเลยนะ ในความรู้สึกผม ผมคิดว่า สะหลวงที่เนี้ยที่พี่เล่าวีฟังวีคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องแบบ เออ มีดวงวิญญาณสิ่งะถิดตรงนั้น มีคนไปแต่นี่มันไปไกลกว่านั้นมันเป็นเรื่องของเมืองเมืองนึงเป็นเรื่องของการที่แบบ เคยมีผู้นำของชุมชน ผู้นำของเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนสาบานร่วมว่า ไม่ว่าจะยังไงก็จะอยู่ด้วยกันในเมืองนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ลามมาจน เออ ครับว่าไงพี่หมู่บ้านผมเป็นยุค ยุคสมัยของโบราณครับผมครับ พื้นที่ของเป็นของที่ว่าเขาเคยรุ่งโรจน์พี่วุฒิพี่วุฒิเป็นคนจังหวัดไหนสามารถพูดได้ไหม บุรีรัมย์ครับผมโอเคงั้นก็ชัดเลยนะครับ เออนะฮะ ก็ไม่แปลกละชิดขนาดนั้นนะฮะก็ มีโอกาสเลยแต่ถ้าให้วีคิดอะวีก็คิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของอาจจะเป็นหนึ่งอีกหนึ่งมิติหนึ่งก็ได้ หรืออาจจะเป็นไม่รู้อะครับ อาจจะเป็นโลกวิญญาณที่เขาอยู่กันเป็นกลุ่ม เป็นก้อนอยู่กันเป็นชุมชนของเขาอะแล้วก็เนี่ย ดันมาเจอเพื่อน เราที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้แล้วสุดท้ายก็หนีกลับมา อืม นะฮะอันนี้พี่ให้ชื่อเรื่องไว้ว่าสะหลวง แล้วมีหนึ่งด้วยเหรอพี่